นึกถึงบนวานชีวิตคือการเดินทาง ชีวิตคงเศร้าไม่มีเธอเดินตามจะคงต้องยกเล่า เพื่อให้ลืมวันวานนึกถึงเมื่อก่อน ที่เคยมีเธอให้ก่อน แต่วันนี้เธอไม่ แล้วต้องเข้าใจว่าเธอนไปแล้วคนแบบเธอบอกตรงมันหายาก และไปเธอกลับมามันคงเกินความสามารถ เวลาที่มันมีก็เดินช้ามันหอยทากรู้ว่าเธอนั้นลำคาญไม่อยากจะทักหามาก ผมนี่มันแบดแต่คงไม่ชอบหลอก ห้องของผมก็มีแต่ควันและก็หมอก เธอคงจะมองผมเป็นเพียงเองกระจอก อยากขอโทษเธอไอเซวันนี้คงไม่ได้บอก ความสุขของผมคือการที่เธอเห็น เธอยิ้ม ความสุขของผมมันไม่ใช่การที่เธอทิ้งกลายเป็นคนที่ชินชาเวลาที่โดนทิ้งแต่มันคนจะชินชาถ้าเธอกลับมาแล้วก็ยิ้มนึกถึงเวลาย้อนไปในวันวานชีวิตของผมทั้งหมดมันคือการเดินทางวันนี้นะคงเศร้าที่ไม่มีเธอเดินตามที่ผมต้องยกเล่าเพื่อให้ลืมเรื่องวันวานถึงวันวานชีวิตคือการเดินทาง ชีวิตคงเศร้าไม่มีเธอเดิน ที่คงต้องยกเล่า เพื่อให้ลืมวันวาน นึกถึงเมื่อก่อน ที่เคยมีเธอให้ก่อน แต่วันนี้เธอนั้นไม่อยู่แล้ว ต้องเข้าใจว่าเธอนไปแล้ว ในสายตาฉันแค่ตัวประหลาด เธอคงจะเทกระจาด อ่ะส่วนผมมันไม่ดีขนาดนั้นเธอคงไม่ชอบอ่ะฉันแค่คนกระจอกว่ะฉันไม่มีตังมาปอบอ่ะเธอไปกับเขาตลอดว่ะทิ้งฉันไว้คนเดียวอ่ะนั่งอยู่ข้างๆห้องอยู่ริมระเบียง ในเขียงก็มีเนื้อแต่ไม่มีเธออยู่ข้างเคียงเหมือนแต่ก่อนที่เราแม่งอยู่ข้างเตียงอ่ะเธอก็ลุกขึ้นมาและตัวฉันไม่มีใครอยู่ข้างเคียงในตอนที่ตื่นแล้วมีแต่เขียงว่ะชีวิตคือการเดินทาง ชีวิตคงเศร้าไม่มีเธอเดินตาม ทีคงต้องยกเล่าเพื่อให้ลืมวันวาน